นฝากถึงบ้านหน่อยได้ปะฝากถึงบ้านใช่ใช่ได้เลยครับบ้านือสลานแฟนคลับสลานแฟนคลับเหรอครับใช่ลับจริงๆวันนี้ผมชวนน้องต้นมาแล้ว แต่ว่าติดงานพอดี ก็เลยไม่ได้มา แต่ว่านัดเจอน้องต้นวันที่ 13ฝากถึงบ้านฝากถึงบ้านบ้านหน่อยโอ้ก็ฝากถึงบ้านต้นสลานแฟนคลับครับ วันนี้ผมชวนต้นมาแล้วครับแต่ว่าต้นติดงานก็เลยนัดรอบแพรวันที่13ไปเจอน้องต้นเพราะคิดถึงครับผมไม่เจอนานต้นกลับบ้านนานไม่ได้ กินเยอะครับ